สวัสดี ค่ะคลิปวิดีโอนี้ นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับเซลล์แถว แล้วก็คอลัมน์นะคะ เรามาดูในหัวข้อแรกกัน นะคะ ตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ และส่วนต่าง ๆ บนเวิร์กชีตนะคะลักษณะของเวิร์กชีตจะมีลักษณะเป็นตาราง นะคะ แต่ละช่องตารางเราเรียกว่าเซลล์นะคะ แต่ละเซลล์นะคะ จะมีชื่อของตนเอง นะ ซึ่งมาจากการนำ ชื่อของคอลัมน์และชื่อของแถวมารวมกันนะคะ อย่างเช่นนะคะเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์ D นะคะ และอยู่ในแถวที่5นะคะ จะเรียกว่าเซลล์ D5 นะคะ เราสามารถนะคะดูชื่อของเซลล์นะคะ ได้จากช่องของ name box ตัวนี้นะคะ สมมุติว่าเรามีการพิมพ์ข้อมูลลงไป นะคะ ก็จะปรากฏอยู่ในแถบนะคะของสูตรนะคะหรือว่าในแถบของฟอร์มูลาบาร์นะคะต่อไปนะคะ เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการรู้จักช่วงเซลล์หรือว่าเซลล์แรงกันนะคะ การใช้สูตรคำนวณใน Microsoft Excel ต้องมีการอ้างอิงถึงเซลล์ต่างๆ ที่อยู่ในเวิร์กชีตนะคะซึ่งจะทำให้คำนวณได้ยากนะคะในบางครั้ง จึงควรมีการนำชื่อ นะคะมาตั้งให้กับเซลล์ เพื่อช่วยในการอ้างอิงได้ง่ายขึ้นนะคะ นอกจากจะตั้งชื่อให้กับเซลล์ได้แล้ว ก็ยังตั้งชื่อให้กับช่วงเซลล์หรือว่า name rank นะคะ โดยในการคำนวณนะคะเราก็สามารถใช้ชื่อของเซลล์ หรือช่วงเซลล์เนี่ยมาใส่ในสูตรได้โดยตรงนะคะ โดยวิธีการตั้งชื่อของช่วงเซลล์นะคะก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเลือก ช่วงของเซลล์ที่เราต้องการตั้งชื่อก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราทำการตั้งชื่อในช่อง name box ค่ะ โดยการพิมพ์ชื่อลงไปเลยนะคะ เราจะได้ชื่อนะคะของช่วงเซลล์นั้นๆ เพื่อไปใช้ในการใช้สูตรคำนวณได้ง่าย การเปลี่ยนตำแหน่งไปยังเซลล์ต่างๆนะคะใน Microsoft Excel นะคะก็สามารถทำได้นะคะโดยการใช้ ปุ่ม arrow key นะคะเพื่อย้ายนะคะเซลล์นะคะย้ายตำแหน่ง นะคะของเซลล์นะคะโดยการใช้ arrow key ในการย้ายนะย้ายขึ้นย้ายลงย้ายไปซ้ายขวานะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปยังเซลล์ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง go to นะคะซึ่งจะมีวิธีการดังนี้ค่ะ เราใช้คำสั่งที่แท็บ home ค่ะ แล้วก็ใช้คำสั่ง go to นะคะ โดยที่นะคะ go to นะคะเราก็สามารถอ้างอิงเซลล์นะคะ ที่เราต้องการย้ายไปได้เลยนะคะ ในช่อง reference นะคะ หรือว่านะคะเราจะใช้วิธีการพิเศษนะคะโดยการใช้ go to special นะคะเราก็สามารถนะคะย้ายตำแหน่งไปยังส่วนประกอบอื่นๆได้นะคะ อย่างเช่น comment นะคะ formula หรือว่า objects นะคะ เราต้องการย้ายไปที่ช่องของเซลล์1นะคะคลิกโอเคนะคะเซลล์ก็อ่าพอยเตอร์ก็จะย้ายไปที่เซลล์ A1 นะคะที่เรากำหนดไว้ การเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์ในรูปแบบต่างๆนะคะการทำงานบนเวิร์กชีตนะคะควรเลือกเซลล์ช่วงเซลล์หรือคอลัมน์หรือข้อมูลทั้งหมดเสียก่อนนะคะเพื่อจัดรูปแบบข้อมูล เพื่อแทรกเซลล์แถวหรือคอลัมน์ แต่ถ้ามีการป้องกัน เวิร์กชีตไว้นะคะ ก็จะไม่สามารถเลือกเซลล์ หรือข้อมูลที่อยู่บนเวิร์กชีตได้ นะคะ การเลือกเซลล์นะคะมีหลายลักษณะ นะคะ ลักษณะแรกก็คือการเลือกทั้ง เวิร์กชีตนะคะ ให้เราคลิกเมาส์ครั้งหนึ่งนะคะ ที่มุมบนด้านซ้ายของเวิร์กชีตนะคะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ การเลือก นะคะเซลล์ที่อยู่ติดกันนะคะก็คือจะมีวิธีการก็คือเราคลิกเลือกเซลล์แรกก่อนนะคะแล้วก็เอาเมาส์ ลากนะคะไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการนะคะ วิธีการเลือกเซลล์ที่อยู่ติดกันนะคะโดยการใช้ชิปนะคะวิธีการแรกก็คือเราคลิกเซลล์แรกนะคะที่เราต้องการเลือกก่อน หลังจากนั้นนะคะเรากดปุ่มชิปบนแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็ไปคลิกที่เซลล์สุดท้ายที่เราต้องการเลือกนะคะวิธีการเลือกเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกันนะคะเราจะใช้ปุ่มคอนโทรลบนแป้นพิมพ์ช่วยนะคะโดยการคลิกเลือกเซลล์แรกก่อนนะคะหลังจากนั้นเรากดปุ่มคอนโทรล บนแป้นพิมพ์นะคะ แล้วก็ทำการเลือกเซลล์ที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะ การเลือกแถวหรือคอลัมน์นะคะก็มีลักษณะเหมือนกับการเลือกเซลล์นะคะก็คือถ้าเราต้องการเลือกแถวหรือว่าคอลัมน์ที่อยู่ติดกันนะคะเราก็เอาเมาส์นะคะคลิกเลือกคอลัมน์หรือหรือโรนะคะที่เป็น คอลัมน์แรกก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเมาส์คลิกลากเพื่อเลือกนะคอลัมน์ทั้งหมดที่เราต้องการนะคะวิธีการเลือกคอลัมน์หรือว่า row ที่ไม่ติดกันนะคะก็คือเราจะใช้ปุ่ม control นะคะช่วยในการเลือกนะคะวิธีการก็คือเราเลือกคอลัมน์แรกขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นคลิกปุ่ม กดปุ่ม Control นะคะบนแป้นพิมพ์นะคะ หลังจากนั้นเราก็เลือกคอลัมน์หรือโรถัดไปค่ะ